ชีหรือสร้างบ้านใหม่ดีกว่าเราสร้างบ้านใหม่ดีกว่าโอเคสร้างอะไรดีนะอ๋อมีอันไหนดี 对，嗯。 yang apa ya yang Okay. Yeah. oke ทีเงินไม่พอทำไงดีอ่ะ ได้แล้ว อืมเลือกเช็คสูตรขอให้บอก เพิ่มชุดสูตรมาให้กับเงินด้วยพอดีใช้มอดพิธีใช้มอดก็ไปหาในในช่องนะในช่องเราก็มีเอาหาเลื่อนหาดู ไม่ยากหาที่นั่งหรอที่นั่งที่นั่งแล้ว Ừ, nên hiểu. Ừ. Đây năm đang còn. Năm cần lưới. Có không? ดูนั่นกันวิธีการทำให้ไอ้นะวิธีการทำให้อืมโหจิ๋วมากก็คือการอัพเป็นแจ็คยังอยู่เหรออ๋อเป็นแจ็คมาแล้วมาแล้วมานั่งก่อนแป๊บนึง ดีจะบอกวิธีการให้อืม โอเค นี่กดตัวนี้กดที่ขึ้นอย่างนี้ แล้วก็กดอะไรนะ กดชิปอ่ะอ่าชิปกดชิป แล้วก็กดชิปค้างกดคลิกซ้ายเลือกทั้งเมืองโคเรียนโคเรนอนแค่โคเรียนก็พอ อ่า สามารถล็อกได้ด้วย ติดการต้องการอ่าแต่เราไม่ต้องกด ใ้ใครทำอาหารไปทำเค้กกันดีกว่าเค้ก เค้ก ระวังไหมนะเซฟเปฟกลัวไหมมากทำอะไรดี ทำอาหาร ขนมโอ้พิงกี้พายทำอะไรดีดูด้วยกัน มีการทำอาหารแบบ ใหม่งงงมึนมึนมึนสิให้กดแท็บกับชิปพร้อมกันนะสุดยอดโอ้จะโอ้โหดูกูกูกูกูกูกูโอ้โห โอ้โหอย่างล้ำสกิลสกิลเท่าไหร่ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนคนคนเห็นล้ำอย่างล้ำเจ้าโอ้โหสกิลอะกาโมองวนคนคนคนคนไม่มีอะไรทำเลยเบื่อเบื่อเบื่อ หัวหัวหัวลุดหลุดหลุดหล่เราทำอะไรมันรอ รอ อืมรอนานรอนานโอเคทำหนึ่งเคกหนึ่งสปกพักเชิญเชิญกลุ่มนี่นะ เรียกมาให้กิน โอเค ทุกคนกิน กินเลย ทุกคนอะไรวะไปไหมต้องไปแล้วตรงนี้ ไปต้องไปแล้ว ตามลืมลืมลืมตั้งลืมตั้งลืมลืมลืมได้ไงวะเนี่ยโอ้ไม่เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยลืมเราไม่น่าลืมได้ ตอนนี้เปิดพัดลมอยู่ข้างๆได้ยินเสียงวได้ยินเสียงพัดลมปะเปิดเบอร์หนึ่งใช้สูตรยังไงวะดีเลยโอเค อนโทรแล้วก็ไปชิปแล้วก็แล้วก็อะไรนะที่มีตัว C อ่ะอยู่ใกล้ชิปเราที่อยากพูดจริงภาษาอังกฤษเราได้เน่าอย่างเน่าอย่างเน่าโคตรเน่าสิบเอ็ดไปแล้วสิบเอ็ดยังไม่สามารถอะไรนั้นได้ใช้สูตรตามสูตร ขอ์ตัเไลท์ัสปักเกิลคือเนคาตซาไรตี้มิชชั่นสองนี้นะ อืมดีเลยซื้อได้ไหมซื้อได้ คิดอยู่จะถ่ายทอดสดดีไหมแต่ว่านั่นแหละล่าสดก็ดีนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเลยเอาเลยลองเลยลองเลยเดี๋ยวก็ดีนะลองเลยลองเลยเอาหนึ่งสองสามเดี๋ยวลองแป๊บนี้ลองเลยหนึ่งสองสาม